สวัสดีครับผู้เรียน วันนี้อาจารย์ชัชพลทรงสุนทรวงศ์อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการ วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยว และการโรงแรม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ก็จะมาถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวชุมชนนะครับซึ่งเป็นประเด็นที่น่าสนใจอยู่ในขณะนี้ ในรายวิชาการท่องเที่ยวชุมชนนั้นก็มีสาระที่น่าสนใจอยู่หลายประเด็นครับเป็นต้นว่าในเรื่องของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ลักษณะการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน องค์ประกอบการพัฒนาและการจัดการการท่องเที่ยว รูปแบบของการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ความสำคัญของการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การวางแผนด้านการท่องเที่ยวชุมชนรวมไปถึงกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนนะครับและประเด็นต่างๆ เหล่านี้มีข้อปลีกย่อยต่างๆ ที่น่าสนใจ จากนี้ขอเชิญผู้เรียนได้ติดตามฟังและรับความรู้ไปเลยครับ เรามาพูดถึงหลักการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนะครับ ซึ่งเป็นแนวคิด ของเชอร์รี่อีเบอร์นักวิชาการชาวต่างชาตินะครับ เขาก็พูดว่าหลักของการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนั้น มีองค์ประกอบ 10 ประการนะครับ อย่างแรกก็คือ การอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรอย่างพอดี ควรคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรทางสังคม และวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม เนื่องจากสิ่งเหล่านี้นะครับมีความสำคัญมากต่อการท่องเที่ยว ประการที่2ครับก็คือการลดการบริโภคที่มากเกินความจำเป็น และการลดของเสียที่จะเกิดขึ้นนะครับทำให้มีทรัพยากรเหลือเก็บไว้ใช้ได้อย่างยาวนาน และเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจัดการกับของเสียได้ด้วยนะครับ ประการที่3ครับก็คือการรักษาและส่งเสริมความหลากหลายทางธรรมชาติ สังคมและวัฒนธรรม ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็มีความสำคัญต่อการท่องเที่ยวมากครับนอกจากนี้ก็ยังช่วยขยายฐานของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้อีกด้วย ประการที่4ครับก็คือการผสมผสานการท่องเที่ยว ให้เข้ากับการวางแผน ในข้อนี้ก็คือให้เข้ากับแผนของยุทธศาสตร์ การพัฒนาแห่งชาติการพัฒนาท้องที่แล้วก็การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะครับทำให้เกิดศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวในระยะยาวขึ้นได้ ประการที่5ครับก็คือการสนับสนุนเศรษฐกิจในท้องถิ่น ด้วยการสนับสนุนซื้อสินค้าที่ผลิตได้ภาย ในท้องถิ่น แล้วก็ใช้วัสดุจากท้องถิ่นในการผลิตทำให้เกิดรายได้หมุนเวียนขึ้นในท้องถิ่นแห่งนี้ครับ ประการที่ 6 นะครับก็คือการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น ข้อนี้ทำให้เกิดคุณภาพด้านของการจัดการนะฮะการท่องเที่ยวของท้องถิ่น จะเป็นการลดความขัดแย้งของประชาชนในท้องถิ่นด้วย ข้อที่ 7 นะครับก็คือ ปรึกษาหารือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนในท้องถิ่น ทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกันทำงานไปในทิศทางเดียวกันครับ ร่วมกันแก้ไขปัญหา และลดข้อขัดแย้งในผลประโยชน์ที่แตกต่างกัน ประการที่ 8 ก็คือการฝึกอบรมบุคลากร โดยสอดแทรกแนวคิดและก็วิธีปฏิบัติในการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อบุคลากรท้องที่ทุกระดับเลยนะครับ ซึ่งก็จะช่วยยกระดับการบริการการท่องเที่ยวได้ ประการที่ 9 ก็คือ การทำการตลาดด้วยความรับผิดชอบ ในข้อนี้นะครับการตลาดถือว่าเป็นการตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว ในขณะเดียวกันผู้ประกอบการก็จะต้องทำการตลาดให้ลูกค้าทราบถึงจริยธรรมของบริษัท ความรับผิดชอบด้านการตลาดนี้ผู้ที่ประกอบการนะครับก็จะต้องสร้างจิตสำนึกทางการท่องเที่ยว ให้กับนักท่องเที่ยว ด้วยการโฆษณาหรือการประชาสัมพันธ์ครับ ประการที่ 10 นะครับก็คือเรื่องของการวิจัยครับการวิจัยนั้นช่วยให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ ขึ้นมา เพื่อแสวงหาความรู้ไปช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น และเพิ่มผลประโยชน์ต่อแหล่งท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวและก็นักลงทุนด้วยล่ะครับ นอกจากหลักการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของเชอร์รี่อีเบอร์10 ประการที่ได้กล่าวไปแล้วนะครับ จากนี้ก็อยากจะพูดเน้นย้ำถึงบางประเด็นที่มีความสำคัญเป็นพิเศษเลยนะครับ อย่างแรกก็คือการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรอย่างพอดีครับในแง่นี้ก็คือการอนุรักษ์เป็นกระบวนการเกี่ยวกับการรักษาทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีอยู่ให้เกิดความงดงาม ทรงคุณค่าเป็นทรัพยากรของชาติตลอดไป เช่นการช่วยกันปลูกต้นไม้แล้วก็ดูแลต้นไม้นะครับ การช่วยกันรักษางานศิลปะวัฒนธรรมของท้องถิ่นหรือของชุมชนการนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้นั้นคงต้องมีการควบคุมปริมาณการใช้ให้สมดุลกับการเกิดขึ้นทดแทนตามธรรมชาติ ส่วนทรัพยากรที่เป็นของเหลือจากการใช้ประโยชน์ หรือหาง่ายตามธรรมชาตินะครับ เช่น เศษผ้ากะลามะพร้าวเศษไม้ ใบไม้ วัชพืชบางชนิด เช่น ผักตบชวา หรือต้นกกนะครับ ก็สามารถนำมาประดิษฐ์เป็นของใช้ หรือของที่ระลึกในรูปแบบของสินค้าพื้นเมือง ที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของสถานที่ท่องเที่ยวจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวได้นะครับ แล้วก็ถือเป็นการเพิ่มมูลค่าของวัสดุเหลือใช้ แล้วก็ยังเป็นการหาไรายได้จุนเจือครอบครัวของคนในท้องถิ่นด้วยละครับ รวมถึงการนำพลังงานแสงอาทิตย์คือพลังงานแผงโซลาเซลล์นะครับ มาใช้กับหลอดไฟส่อง สว่างในที่พัก การสร้างที่พักหรือรีสอร์ทที่หาวัสดุที่หาได้ง่ายจากท้องถิ่นครับ มาถึงข้อที่2นะครับก็คือเรื่องของการจัดการของเสียในท้องถิ่นผู้ที่ทำหน้าที่ดูแลสถานที่ท่องเที่ยว จะต้องจัดเก็บขนขยะมูลฝอย รอบบริเวณสถานที่ท่องเที่ยว อย่างสม่ำเสมอนำขยะบางส่วนกลับมาใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับ พื่อที่จะประหยัดวัตถุดิบและก็พลังงาน โดยคัดแยกจัดเก็บขยะมูลฝอย เช่นขยะพวกกระดาษขวดพลาสติก ขยะพวกขวดแก้วนะครับ ที่สามารถนำมาใช้เข้ากระบวนการ เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครั้งหนึ่งการนำขยะเปียกไปหมักทำเป็นปุ๋ยนะครับเพื่อให้ขยะเปียกนั้นกลับสู่วงจรของธรรมชาติสำหรับของเสียที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก ก็ควรมีการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักการยกตัวอย่างเช่นการสร้างเตาเผาขยะแบบไร้ควันนะครับ แต่ถ้าหากว่าไม่สามารถดำเนินการได้ ก็ควรจะต้องประสานงานกับเทศบาลให้ขนย้ายขยะออกไปจากแหล่งท่องเที่ยวครับ ประการที่ 3 นะครับ ก็คือเรื่องของการประสานความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนในข้อนี้คือต้องร่วมกันคิด ร่วมกันทำและร่วมกันแก้ไขปัญหา เช่น การร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชน เพื่อหาจุดดึงดูดแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนนะครับ ให้มีการเดินทางท่องเที่ยวเกิดขึ้นมากขึ้นนะฮะมีการวางแผนการท่องเที่ยวของจังหวัด ให้สอดคล้องกับฤดูที่มีดอกไม้บาน หรือฤดูการที่มีผลไม้ออกสู่ตลาดนะครับ ส่วนผู้ประกอบการก็ร่วมกันหาวิธีการต่างๆ ที่จะให้นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่มากขึ้นเป็นต้นครับ ประการต่อมานะครับเป็นเรื่องของการศึกษาวิจัยและก็การตรวจสอบแหล่งท่องเที่ยวครับ ข้อนี้ก็คือควรมีการศึกษาวิจัย ข้อมูลพื้นฐานของแหล่งท่องเที่ยว เพื่อนำไปสู่การพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงนั่นเอง การศึกษาและการติดตามปัญหาที่เกิดขึ้นในแหล่งท่องเที่ยว และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น จะนำไปสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนได้ครับ ข้อมูลทั้งหลายที่ได้จากการศึกษาวิจัยก็สามารถนำไปถ่ายทอด หรือว่านำไปอบรมแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ มักคุเทศประชาชนในท้องถิ่นให้ทราบแล้วก็ปฏิบัติถูกต้องในแนวทางเดียวกันครับ ประการต่อมาก็คือ การจัดทำข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยว โดยมีการจัดทำเอกสารแผ่นพับสิ่งพิมพ์ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับจุดเด่นของแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ พอสังเขปนะครับ ทั้งนี้ก็เพื่อดึงดูดความสนใจแล้วก็สร้างความเข้าใจแก่นักท่องเที่ยว มีป้ายบรรยายข้อมูลแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว มีการบอกความสำคัญของแหล่งท่องเที่ยว ให้นักท่องเที่ยวได้ทราบ จัดทำเว็บไซต์ข้อมูลที่เชื่อถือได้นะครับ แล้วก็เผยแพร่ผ่านทางโลกออนไลน์ นะฮะมีการประชาสัมพันธ์ผ่านหน่วยงานท่องเที่ยวของจังหวัดผ่านอินเทอร์เน็ตก็ยังได้นะครับ แล้วก็มีการเชื่อมโยงเครือข่ายการท่องเที่ยวให้มีมากขึ้น เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ทำการสืบค้นข้อมูลที่สนใจได้สะดวกและรวดเร็วนั่นเองครับสำหรับในหน่วยต่อไปนะครับ เราก็จะมาศึกษาขององค์ประกอบของการพัฒนาการท่องเที่ยวกันนะครับ